มีฮีด้วยกูเป็นไง โอเคครับผมมาแต่มันจัดให้ดูกันเลยดีกว่าเพื่อนวันนี้เราทุนมาที่ 2 0 0ันนะจ๊ะ ซื้อเบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ดยี่ดีกว่านะ โอเคน่าจะพอไปเลยครับผมพันห้าพี่ว่าไงเออตลาดน้ำอัมพวาฮีอัมพวานี่มันมีฮีปะวะว้าสวยๆสวยๆนะลูกนะ โอเคมะนาว ตเอ A1 เก็บฟูให้หน่อยไอสิบมาสวยงามพระรามแปดขอ A1 มา โอ้โห แม้มันจะเจ็บกูเจ็บแน่นอนไม้นี้ครับเพิ่งกูสามเองเพื่อนโอเคมีสิบมามีเคข้างบน สวย ครับ เก็บกูไปก่อนครับ เพื่อนไอคิวมาต่อเนื่องไป โอเค ยับกูบอกเลย ยับแน่ๆยุยยี่เลยครับ ยับแน่ๆ ไหมสิบสองเจมาสวยมีสิบต่อเนื่อง เพื่อนรักมาดี โอเคไปสองหนึ่งห้าอีกสามหมุนว่าไงลูกพ่อจูเขาไวล็อกก็ไปดอกนี้สวย งามไปหกแปดศูนย์มาม่วงหนึ่ง มาม่วงห่ามานาโอ้โอ้ยโอ้ไม่ลงมาเพื่อน อีกสองหมุนครับกูรอดไหมไมนี้กูจะรอดไหมสุดท้ายใหญ่มาต้อย ไม่รอดอยู่ดีครับขาดทุนเป็นร้อยกว่าบาทนะ มาร้อยเศษครับเพื่อน โอเคครับไปต่อ อย่าหยุดยั้งกับศรัทธา แม่งจะด่าแม่งอยู่แล้วเนี่ย โอเคครับเบนตีตีเป็นการไลน์นอกขอดูบ้างครับเพื่อน มาห้าสิบแล้วนะ อย่าเว้าอย่างเดียวก็พอ โอ้โห พูดไปทันคัดคำดูมาดิ โอเค ผักกาดมาขอเจสิบกูจะหาที่ไหน โอเคครับ ดอกนี้ไวลองเยอะๆหน่อยเพื่อน เจเจเจหนึ่ง เจเลอร์ จะมาเจเลอร์ไม่ลง โอ้ไรนอกยังหยาบกูจะหมดอีกแล้วใหญ่ชะมอยเฮ้ยจะให้กูหน่อยสวยงามไปดอกนี้หนึ่งหกสองวายเต็มระบบวายมาดิเพื่อนเออ ฝากไม่เมืองดองนี้มสองสูนรครับผม เชียเชียเชียเลโกเอาเอาสวยงามตามทองเรื่องโอ้ยังั่วมาพันสองว่ะโอเคเบ็ดห้าสิบมีมีเบียบโหดๆหน่อยครับมีแจกวายส์ คิวหนึ่งสวยงามไวคู่ตรงนี้ขอมาม่วง มาม่วงไปสี่พันหกเลิกเลยได้ไหมเนี่ยโอเคหูยไรโนบาคัง โอดจัดเออผักกาดไปพันหนึ่งครับอุ้ยล้างหน้าไปเจ็ดแปดศูนย์อุ้ยลายนอกมาหกพันเก้าเอาเรื่องซื้อเลยครับเบ็ดเบ็ดร้อยนะคุยมากี่ตัวเนี่ยกีเตอร์สิบหกตัว เอ้ย ไม่ใช่หกตัว ใช่ป่ะหกเว้ยโอเคสิบหกหมุนครับ วันนี้ก็มีทำจริงแน่นอนูเลิกกันนะมะม่วงหนึ่ง เก็บคูณไปครับหมุนเยอะขนาดนี้เลื่อน ไม่แตกกูเวอร์เฮ้ยอย่าว่านะขอร้องโอเคเก็บคูณไปก่อนนิดน้อย นิดหน่อยเอาไปเจเลยสวยงามครับ ขอ12 A 1 10ลงช่องไหนเนี่ยเอาแล้วให้กูรุ้นอีกแล้วไงเสียวเยี่ยวเหนียวอีกแล้วกูติดหมุนว่าไง เอ้ยอย่าว่าดิอุ้ยกูซื้อเจ็ดพันห้านะเว้ยเพื่อน โอเคประกาศแต่งเป็นไวส์มีมะมาม่วงมาม่วง สวยครับมีคิวต่อเนื่อง เจเจมาผางไม่ดีแต่เป็นไวส์เก็บคูไปก่อนสวยงามช่องทุเีช่องฟ้ามีเพียงแค่เราทำกลางหาดทรายขาว โอเคงงกันเด็กงงงงเป็นไก่ตาแตกกูว่างงเหมือนกันรอบไม่ได้ไงวะมีติดมาสวยงามของคิวคิวคิวคิวเลอเล่อโอ้โหวายกูเสียระบบหมด สี่หมุนห้าหมุนว่าไงจ้าเคเลอร์สวยงามมีมะนาวผางไว้หนึ่งกลุ่มเพื่อนชมพู่อารยาส ชมพู่โอ้ชมพู่ไม่มาครับไม่เท่าไหร่สองพันสามล้วชมพู่มามีเหลืองแน่ เคเลอร์สวยงาม มีสิบเต็มระบบ ไปดอกนี้ไปป่าไปสองพันเจ็ดเพื่อน มีเอต่อเนื่อง โอเค มึกมึกโอ้โหเอาเรื่องจัดห้าพันหนึ่งเอาดิกูได้เลิกละไม้นี้มากูได้เลิก เลิกของจริง จริงๆ ไม่ถึงนางวายคู่ไปดิเพื่อน ปากไม่เท่าไหร่ห้าพันสวยงามชมพูไม่เจ็บมันแปดโอเค เจเริ่มมาสวยอุ้ยกูเลิกเลยไม้นี้ครับ อุ้ยไม่หมื่นสี่เอาเรื่อง โอเคเท่าไหร่ยักษ์สองหมื่นเก้าทุกคน เลิกรออะไรครับ วันนี้พอเลยพอแค่นี้ดีกว่าเพื่อนครับ วันนี้กำไรมาที่ประมาณเกือบ30,000นะทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ บ๊ายบายไอไอไอไอ